โตกันสิวิ่งนำเชียว tập đi đánh ไปแล้วโอ้ไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้ ไม่บอกกันเลยกระดงยากครับถึงว่าเสียงมาสี่ เอาสีล็อกหลบพันเทพ เอาสิ เอาสิเออเจอเจอ มา มา I am the j u p i t e r โยนไปไหนแล้ววะเอ้าไม่ขึ้นหายไปเฉยเออดีซ่อมเสร็จแล้วเหรออย่าเพิ่งซ่อมเสร็จ ขอซ่อมด้วยคนอยู่ ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน ไปครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน หาไม่เจออีกหาทางขึ้นไม่เจอตัวแล้วไงมาเลยนะ ยิ่งโยโยอืม ทำไมเพื่อนเราไม่โดน ทำไมโดนแต่เราไม่ไม่ต้องมาทำเป็นซ่อมไฟเลย เร็วๆๆๆๆไปช่วยกันก่อนบอกว่ามาช่วยกันก่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยรอให้มีสปินก่อนนะเดี๋ยวกันหนึ่งสองแล้วอีกคนล่ะสามต้องไปอยู่ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย ไมเคิลมันยังไม่มาหรอกไมเคิลมันยังไม่มาหรอกเดูแบนขอบคุณครับ หน้าเทาเลย โอ้โหเลีววิ่งก่อนนั่นไงโดนจนได้ช้ำเนี่ยนะ ชื่อนี่อีกสักพักเราก็คงล้มลงไปนอนกอง กองมาแค่ทูกิจนะ ที่ไหนวะโอ้หน้าดิเทาเชียว เกือบไปเริ่มเลยอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็เหมือนกันแหละโดนมาเหมือนกันใช่ไหมพ่อพ่อเอ้าเดี๋ยวจะฮิวต่อฮิวยาวเลยนะอ่ะโดนจับไปแล้วห้อยหัวด้วย เฮ้ย มันแทงหลัง ต้องไฟต่อ เร็วเร็วเสร็จแล้วเหลือสองเครื่อง ไปกันต่อชาวกล้วยชาวกล้วยมองไม่เห็น หาเฉากล้วยไม่เจอเดี๋ยวเอาล้มตรงนี้เลยเหรอโดนแฝงตรงนี้เลยเหรอปหาเสาไม่เจอ ไมเคิล ไมเคิล เดี๋ยวก็โดนตบเตือเตือเตือเตือเตือเตือเตือเตือเตอเตอเตอเตอเห็นเห็นอย่าเบียดสิ อย่าเบียดอย่าเบียด นั่นไงโดนจะได้ ไมเึ้นไปต่อยมันซะไม่มีใครช่วยเลยแหละ แับวิ่งเบียดกันอย่างนี้ไง อย่าให้มีสปินนะะติดเกียร์หมาใส่เลย โอ้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยเร็วๆไปไปไปไปไป เร็วเร็วเร็วมาช่วยกันใหญ่เพื่อจูคนเดียวสิเร็วเดี๋จะรอดไปด้วยกันเราจะรอดไปด้วยนะมันขึ้นไปแล้วมันไปแล้วเร็วหนึ่งซี่หมุนตัวทำไมเรากดไม่ไหวแล้วนะ ยังจะมาช่วยจะตายกันไปแล้วแรงรถสิครับงานนี้นานโดนโมลิด้วยไอตัวนั้นเร็วๆเป็นผู้ชมก่อนเลยอันนี้ก็โดนโมลิซ่อนอยู่ตรงเสา ไม่ขึ้นไป โอ้โหโคตรเทพสกิลดูเกมต่อไปเลยดีกว่าเกมที่สอง Eita, tá ligado, né? โดนแล้วหนึ่งเดี๋ยวนั้นซ่อมเสร็จแล้วแต่นี้อยู่ที่ใกล้โอ้แต่ว่าแถบมันอยู่ตรงนั้นแน่เลยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ด เอ๊ะรู่สึกได้สินงอะไรแต่แบบนี้เจ้ากล้วยเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยทำอะไรอยู่แคปมันอยู่ไหน

มันเป้าอย่างนี้เลยนะ นั่นแหละวิ่งไปอ้าวโอ้โดนสองจำได้ว่ากระเด็นไปตรงนี้หนึ่งคน อยู่ไหนฟังเสียงครับออยู่ไหนเนี่ย หมดีแบบตูไม่รู้สึกเห็นใครแวบๆเมื่อกี้ที่เห็นใครแวบๆนี่พี่ให้ตัดไม้เลยเหรอกูจะเห็นแล้วดิ xuống tay đi Được rồi Ok Phải leo Phải leo còn không hiện lâu tôi không hiện lâu điên điên điên điên สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอ้โห โดนเลย นั่นไงมันเห็นจริงด้วย แต่ก่อนสายตาดีแบบแคิดว่าเราวน ผมไม่วนง่ายหรอก มันอยู่นี่เลยนี่ช่วยกันช่วยกันกันนี่มันมาแล้วตามหลังมาเลยตามหลังมาเลย ตามหลังมาเลย ตามหลังมาเลย ตามหลังมาเลยอือหือสะบัดไม่ทัน เฮ้ยไหนกันนะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง แล้วไปไหน เอามาแขวนตรงนี้ เป้านะอย่างนี้นะใช่นะทำอย่างนี้เร็วๆมาแล้วมาแล้วเจ๊ยีมิวซี่ไอตัวนี้ก็ต้อง สไตล์โฮเทมต้องไปตามแกโดนจะได้มาช่วยกันก่อนเร็วๆจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเร็วๆวิ่งมาจุดแปดจุดแปดุ้นจุดแปดแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วในสาม สองหนึ่งวิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห อย่าไปยิวตรงนี้เฮ้ยอยู่ยิวตรงนี้เร็วอ๋อตรงนี้ก็ปีนได้ใช่ไหม ันไม่เห็นหรอกเดินมาเลยเออโดนอีกแล้วเหรอโอ้โหโดนเบิ้ลเลยนะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วชุบไปก่อนชุบไปก่อนชุบจนอ้วกเลยดิเออ ไา่กรอยู่ไหนวะ เออหโดนหนึ่งแรง บอกเลยโดนหนึ่งแรง โดนหนึ่งแรง โดนหนึ่งแรง นี่แน่บายบายเห็นไหมมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นทีนี้เขาาร้างฆาตกรน่านโดนหัวทิ่มเลยอสิหนีหนีหนีก่อนอ่า เราจะรอดยังไง อีกแล้วแหละจะดิ้นหลุดให้ดู จะดิ้นหลุดให้ดู จะดิ้นหลุดให้ดู จะดิ้นหลุดให้ดูอีกแล้วนะตรงนั้นอีกแล้ว ได้ ดินได้แล้ววิวิได้ไหมได้ไหมสด้ายก็ไม่รอดโอ้เสาเยอะหน้าโดนถอนไปแล้วหรือเปล่ายัง